คือทำขนมปังแต่วันนี้เราไม่ได้ใช้มือนวดนะคะนี่เราไม่ค่อยด้วยมือเพราะว่าเรามีตัวช่วยนั่นก็คือ เครื่องนวดขนมปัง อันนี้มันเป็นสินค้านำเข้าจากจีนเขามีหัวแปลงมาให้อ่ะ อันนี้มันเป็นหัวของที่ใช้กับบ้านเราไม่ได้ แล้วก็มีหัวแปลง ก็อุปกรณ์ก็มีเท่านี้แหละเครื่องตัวเครื่องมีปุ่มบอกเวลานวด มี 10 20 30 นาที แล้วก็ปุ่ม อันนี้คือปุ่มพักแป้ง ตั้งแต่30นาที 45นาที แล้วก็ 60 นาที อันนี้ก็เป็นปุ่มเริ่มใช้งานรับโถนะคะ ก็จุได้เยอะอยู่นะ นวดสูงสุดได้ เขาบอกว่าโถเนี่ย เดนกว่านี้นะโหเนี่ยใส่แป้งได้สุดๆหนึ่งกิโลนะแต่เราไม่ถึงหรอกเดี๋ยวเรากลัวเครื่องพังซะก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาชั่งวัตถุดิบแล้วก็ใส่ลงไปเลยทำเยอะเลยนะ 500กรัมเลยเดี๋ยวกลเน้องลิกินไม่พอได้ปะน้องินี่ตัวกินขนมปังเลยใช่ไหมตัวกินขนมปังทำหน้า เอ่ะก็ค่อยๆไปโบอันนี้ใส่เยอะแล้วก็เตรียมรอไว้ เอาไว้ส่ก็ไม่ใส่เอาอะไรนมบันกินไม่ได้นะอืมพอเสร็จปุ๊บมันจะมีไฟขึ้นมา พอมว่าเครื่องทำงานพ่อแม่กินกดตรงไหนยังไม่ต้องกดลูกเดี๋ยวก่อน เราก็เอาทีวาง็ปิดฝาหน้านะ เดี๋ยวกระเด็นมีตัวอไปทำอะไรจะดอีกแล้วหรอ เดี๋ยว่กินก็ได้ตัวนี้เราจะปั่นเราจะนวด 30 นาทีอากดอ่าอันนี้มันอยู่ที่ 20อากดอีกทีนึงอ่าพอสามพอได้ ก็กดตัวนี้เริ่มทำงานเครื่องนั่นนั่นนั่นอันนี้ก็คุณชื้อให้เหรอเดี๋ยวพอ แป้งมันเริ่มเข้ากันเดี๋ยวเราใส่ตัวนี้ใส่ได้ปะ ใช่ไหมไม่งั้นน้องเนี่ยพร้อมนวดแป้งหัวโยกเลยใช่ปะนั่นแม่เองโอเค ระหว่างนี้เราไปทำไข่รกันดีอ่ะโอ้ย เราไปเวลาเยอะเลยเดี๋ยวข้างนี้ด้วยนะ โอเคได้แล้ว บางเห็นนิ้วไหม เห็นนิ้วไามเห็นไหม ไม่มีเสียงตอบรับเลย เห็นเห็น มันไม่หอมไหม แล้วก็กดเล่นเลยเขาเรียกว่าพริกหวาน อันนี้ลูกพีเหมือนกันเหรอ ไม่ใช่อันนี้ ต้นมะเขือบ้านเราไม่หนาวตอนสตรอเบอรี่จะออกตรงนี camera em นิดเดียวร้อยเป็นไงอะไรเห็นไหมเกียร์นี้